ล่าสุด 5 พฤษภาคม 64 เร่งช่วยเหลือด่วน เคาะเยียวยาโควิด ระลอกที่ 3 15,000 บาท มาตรการเราไม่ถึงการเดิมจะได้หรือไม่ สวัสดีค่ะทุกคนกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะคะ ก็มาพบกันในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ค่ะ และก็เช่นเคยนะคะ ทางช่องมาอัปเดตข่าวสาร มาแจ้งข่าวสารการเยียวยาต่างๆ จากทางรัฐบาลค่ะ ซึ่งสำหรับข่าวสารในวันนี้นะคะ ก็จับตาดูนะคะ ในวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอนะคะเร่งมาตรการเยียวยาโควิดรอบที่ 3 นะคะ ก่อนจะไปรับฟังข่าวสารนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะ ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันค่ะ หลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งช่วยเหลือดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยทุกหน่วยงานทยอยออกมาตรการเพื่อดูแลประชาชนในส่วนการรับผิดชอบแล้ว และจะมีการออกมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในที่ประชุมเรื่องความจำเป็นที่จะต้องพิจารณามาตรการที่ ที่จะออกมาใหม่ในรอบนี้ ด้วย ความรวดเร็วและรอบคอบ โดยมาตรการใดที่สามารถดำเนินการได้ทันที นายกรัฐมนตรีได้ขอให้หน่วยงานต้นสังกัดนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยก่อนหน้านี้หลายฝ่ายได้เสนอออกไปนะคะสำหรับมาตรการเยียวยาประชาชน ซึ่งก็มีมาตรการเดิมที่น่าสนใจคือมาตรการเราไม่ถึงการรับ15,000บาท มาตรการเราชนะรับ 7,000 บาทและมาตรการคน ละ ครึ่งรับ 3,500 บาท ซึ่งมาตรการใดจะออกมานะคะพ่อแม่ พี่น้องก็รอ ลุ้นนะคะ และส่วนใหญ่นะคะก็หวังว่าจะได้รับเป็นมาตรการเดิมนะคะก็คือมาตรการเราไม่ทิ้งกัน ซึ่งรับนะคะเงินสดเดือนละ 5,000 บาทนาน 3 เดือนนะคะ เพื่อตอบโจทย์นะคะสำหรับปัญหาความเดือดร้อนในตอนนี้ค่ะ ซึ่งทางช่องก็แอบหวังเช่นกันนะคะ ว่าการเยียวยาประชาชนคนไทยในรอบที่ 3 นี้นะคะ ทางรัฐบาลนะคะ จะเยียวยาแจกเงินสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ว่ามาตรการใดจะออกมานะคะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะ ที่พ่อแม่พี่น้องคนไทยนะคะ จะได้รับการเยียวยาจากทางรัฐบาลค่ะ ซึ่งแน่นอนนะคะ ถ้ามีข้อมูลหลังสรุป ผลการประชุมคอรมอนะคะทาง ช่องจะรีบนำมาแจ้ง พ่อแม่พี่น้องให้รับทราบค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทาง ช่อง ก็ ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะ เอา ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ